ประตูที่บ้านของคุณเก่าใช่ไหมคะประตูที่บ้านของคุณมีสนิมใช่ไหมคะง่าย ๆค่ะ เตรียมอุปกรณ์ง่าย ๆ หาได้รอบตัวคุณในบ้านของคุณได้เลยนะคะ แนะนำค่ะไม่ว่าจะเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันพืช ง่าย ๆค่ะนำเบบี้ออยล์หยอกไปที่บุประตูนะคะ ให้รอบทั้งด้านบนและด้านล่าง หยอดจากข้างบนก็ได้นะคะ เพียงเท่านี้ค่ะ ประตูของคุณนั้นก็จะมีความลื่นมากขึ้นหมดปัญหาเสียงอีดแอดนะคะ แล้วก็ความฝืดของประตู อ่าหยอกข้างล่างแล้วทีนี้มาหยอกด้านบน มีง่ายใช่ไหมคะ เพียงเท่านี้ค่ะ คุณก็สามารถยืดอายุประตูทำได้เอง ที่บ้านไม่ต้องเรียกช่าง หมดปัญหาประตูฝืนเสียงอีทแอดต่างๆแน่นอน คอนเฟิร์ม 100%สวัสดีค่ะ